ตื่นเต้นจัง อืม ไม่รู้ต้องกลัวอะไรก่อนระหว่างผีกับค่าไฟ คอนเซนเตอร์ จองเวรก็ไม่เลิก ตามติดยิ่งกว่าวิญญาณอาฆาตน่าจะเช็คให้ดีก่อนนอนกูว่าทำไมตั้งปลุกแล้วไม่ปลุก Emotional Damage เหลือเกินนี่สินะที่เขาบอกแค่หายใจก็อ้วนแล้ว หลอกหลอน นี่มันพลังงานลึกลับ ปริศนาที่ไม่มีคำตอบ จะลงไปก็สายไม่ลงก็ขี้แตกขมิบยาวไปจนถึงที่ทำงานเลยสินะ ค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตฟิก และอื่นๆอีกมากมาย